ทหารบางพวกดื่มสุราบางพวกกินปลาและเนื้อเป็นกลับแกล้ม บางพวกเจ็บป่วยและเหน็ดเหนื่อย จากการเดินทางไกล จึงนอนพัก ขณะที่พระเจ้าวิเทหราช พร้อมด้วยคณะมนตรี ประทับนั่งที่พระราชมนเทียนท่ามกลางข้าราชบริพาร ฝ่ายพระเจ้าจุลนี ส่งกองทัพ ไปล้อมนครที่พระเจ้าวิเทหราชประทับ ติดต่อกันสามชั้น รวมกองทัพ18กองทัพเข้าด้วยกันเป็นสี่กองทัพ มีคนจุดคบเพลิงนับแสนแสนดวง สว่างสวัยไปทั่ว เตรียมเข้ายึดเมืองในเวลาอารุณขึ้น มโหสถรู้ว่า พระเจ้าจุลนีล้อมเมืองไว้ ก็สั่งให้ทหารสามร้อยนาย ลอดอุโมงค์ไปจับพระราชมารดา พระมเหสี ราชบุตร และราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาทางอุโมงค์ ตั้งกองรักษาอยู่ภายในอุโมงค์ จนกว่ามโหสถจะมา หน่วยทหารจู่โจมที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ ลัดไปทางอุโมงค์ เปิดแผ่นไม้ที่ปูไว้ที่เชิงบันไดจับราชองครักษ์ และนางกำนันทั้งหมด มัดมือเท้า ปิดปาก แล้วนำไปซ่อนไว้ในที่กำบัง พระนางสลากเทวีทรงเข้าใจว่า มีความปลอดภัย จึงให้ราชบุตรราชธิดา ไปบรรทมรวมอยู่ที่นอน เดียวกันกับพระองค์ ทหารเหล่านั้น ยืนร้องเรียกที่ประตูห้อง พระนางคิดว่า เป็นราชองครักษ์จึงตรัสถามว่ามีอะไรไหมทหารมโหสถจึงแซงทูลว่า พระราชาข้าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถได้แล้ว พระองค์เป็นเอกราช ทั่วชมพูทวีป ดื่มฉลองชัยชนะด้วยพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ พระราชาส่งข้าพระองค์มา เพื่อพาเสด็จไป พระราชวงศ์ทั้งสี่พระองค์จึงเสด็จลงจากปราศาสตร์ถึงเชิงบันได ทหารพากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ เสด็จเข้าไปทางอุโมงค์พระราชมารดารู้สึกแปลกใจ เพราะไม่เคยรู้ว่ามีอุโมงค์ลับ ทหารมโหสถกราบทูลว่า ขอเดชะ คนทั่วไปไม่ใช้ทางลับนี้ เพราะเป็นทางมงคล วันนี้พระราชาตรัสสั่งให้นำเสด็จโดยทางนี้ เพราะเป็นวันมงคล พระราชมารดาก็ทรงเชื่อ ทหารมโหสถบางส่วนนำพระราชมารดาเสด็จล่วงหน้าไปก่อน บางส่วนย้อนกลับเข้าไป เปิดคลังหลวงในพระราชนิเวศ ขนเอาข้าวของ ทรัพย์สิน แก้วแหวน เงินทองตามความต้องการ เมื่อพระราชมารดา เข้าสู่อุโมงค์ใหญ่ เห็นอุโมงค์วิจิตรงดงาม ราวกับเทพสภา ก็ทรงเข้าใจว่า เป็นที่ที่เขาจัดไว้สำหรับพระราชา ทหารมโหสถนำกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ ไปใกล้ถึงแม่น้ำคงคา ก็ให้ประทับในห้องภายในอุโมงค์ พวกหนึ่งอยู่รักษาการ อีกพวกหนึ่งไปรายงานให้มโหสถทราบ มโหสถยินดีว่าแผนการสำเร็จแล้ว จึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราช ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้ยินเสียงกึกก้อง ราวแผ่นดินจะถลม่มเข้าใจว่าพระเจ้าจุลนีกำลังนำพระธิดามาประทานพระองค์ จึงเสด็จลุกขึ้นจาก ราชบัลลังก์ทอดพระเนตรทางช่องพระแก เห็นพระนครสว่างสวัยไปทั่ว ด้วยคบเพลิงนับแสนแสนดวง นครถูกกองทัพใหญ่ ล้อมไว้โดยรอบ ก็ทรงสงวนสนเทวิตกกังวลว่าเกิดอะไรขึ้น จึงตรัสถามพวกคณะมนตรี ของพระองค์ว่า มีความเห็นว่าอย่างไรกัน อาจารย์เสนกะกราบทูลว่า อย่าทรงวิตกไปเลยพระเจ้าข้า นั่นเป็นกองเกียรติยศ ที่ พระเจ้าจุลนีจัดถวาย เนื่องการอภิเษกพระธิดา ฝ่ายอาจารย์ปุกุสะ กราบทูลว่า พระเจ้าจุลนีทรงอารักขา เพื่อทรงทำอาคันตุกะสักการะ แด่พระองค์ ทุกคนต่างก็ทูลไปตามความเห็นของตน พระเจ้าวิเทหราช ทรงสดับเสียง สั่งทหารเข้าประจำการในที่นั้น ๆ และทอดพระเนตรเห็นทุกคนสวมเกราะดูฮึกเหิม ก็ทราบว่า เป็นเสียงบัญชาการกองทัพ จึงทรงกลัวว่าจะเป็นอุบายหลอกพระองค์มาฆ่า ตามที่มโหสถเคยบอก หวังจะได้ยินคำยืนยันจากมโหสถให้อุ่นพระไทยจึงตรัสถามว่า มโหสถกองทัพหุ้มเกราะ เรียบร้อมไปด้วยกองทัพช้าง กองทัพมา้ากองพลรถ กองพลราบ สวมเกราะตั้งมัน่นจุดคบเพลิงสว่างสวัยอยู่เช่นนี้ พวกเขาจะทำอะไรกัน มโหสถคิดว่า จะทำให้พระราชากรัวในเบื้องต้นก่อน จึงจะแสดงกำลังแห่งปัญญาของตน ให้เห็นในภายหลัง จึงกราบทูลว่า ขอเดชะ พระเจ้าจุลนีทรงมีกำลังแสนยานุภาพมากมาย นำกองทัพมาล้อมนครไว้ เพื่อจะพระองค์รงประชนในวันพรุ่งนี้ พระเจ้าวิเทหราช ตกใจกลัวตาย ตาคอแห้งเกิดเร่าร้อนกระวนกระวายในพระสรีรักคร่ำครวญอย่างคนไร้สติว่า มโหสถลูกพ่อ ใจพ่อสัน่น ปากคอพ่อแห้งผาก เราร้อนเหมือนถูกแผดเผาแล้วเราจะทำอย่างไรดี